อ่อไส้ทุนเออบเป็นไส้ทุนไส้ไหมยี่สิบบาทเออไปออโต้สิบข้างค่ะเล่นคือเกาเนาะดูนะเล่นค่อนข้างที่จะออสูตรเดิมเกือบซู้มือเนาะค่ะหากผู้ใดที่ว่าได้กดติดตาม เดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะหากชินชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะแล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มที่เล่แกมเนาะค่ะเออมาระหว่างก่อนท้อง เขากลุ่มเทเลแกรมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะ มีกิจกรรมให้เล่นซุมือเนาะหาผู้ใดเป็นสายกิจกรรม เออแนะนำเลยเนาะค่ะ กับกลุ่มเสียนพ่อม VIP บ่ต้องเติมกะถอนได้เนาะค่ะ เข่ามาเล่น เอาเครดิตฟรีไปปั้นอันกันไปเลยเนาะเออขอแค่ร่วมสนุกกับเขาสวยงามโอ้โหก้อนท้องเขาอีกแล้วก้อนท้องเขาอีกแล้วเนาะค่ะบิ๊กวินแตกเนาะสี่ร้อยบาทโอเค สมอะค่ะ ไป ออโต้อีก 10 ครั้ง เดี๋ยวเขาจะปรับมาอีกเจนหนึ่งตอน1,000บาทเนาะคะ่ะ บางคนบอกว่าดันบ่ค่อยขึ้นเลยหนูนะแนะนำว่าหากสมมติว่าร้องเช็คไม่แล้วมันบ่ค่อยเข่าแนะนำว่าเปลี่ยนเวลาเล่นเลยเนาะคะ่ะ อย่าไปฝืนอย่าไปดันอย่าไปอย่างมันเนาะ ส่วนมากที่หนูน้าเล่นเนี่ยหนูน้าก็ไม่ได้เล่นรอบเดียวนะหนูน้าเล่นหลายรอบเนาะค่ะ โอเค สวย บางคนอาจจะสงสัยว่า เออ มันเป็นเศษสตางค์แบบ20สตางค์30สตางค์เพราะเหรียญคือเป็นจุดศูนย์ศูนย์ทุกเทียเลยกับเวลาฝากเนี่ยเขาฝากเป็นเศษสตางค์เขาไปเนาะคะ่ะให้มันครบบาทอะ่ะ เข้าใจว่าเออ บาทเดียวมันก็ฝากได้อะ่ะ หากสมมติว่ามันบ่พอดจำนวนที่เขาต้องการเขาก็แค่ฝากเขาไปเพิ่มอีกบาท2บาทที่กับสี่ก็ได้เนาะคะ่ะนี่ละมันสะดวกมองนี้นะคะฝากถอนออโต้โอเค เดี๋ยวหอหนึ่งพันบาท จังว่ากัน มันคือไหลลงไหลลงแล้วล่ะ สวย เฮ้ย โอ้โห บ้าเขาโอ้สภาพ โอเค เฮ้ย โอ้โห ขาดสองโตเสียดายอะ่ะ แต่ก็ยังถือว่าดีอยู่เนาะค่ะว่าได้ไหลแบบหนาเกียดขนาดนั้นอ่ะก่อนทองมาน้ำมาที่เนี่ยหัวมาสี่ร้อยบาทเนาะค่ะโอเคมาเลยขออย่างก็ได้ให้มันอยู่แถวๆเก้าร้อยโอ้ยไหลลง เออมาแล้วค่ะหมูมาลอยนึงสวยโอเค มาได้ปรับไม่แล้วค่ะน่ารักที่สุดไปค่ะสสี่ิบ ออโต้สิบข้างคือเก่าเนาะค่ะเล่นแบบเดิมๆเก่าๆเลยนี่แหละสวย สวย เออได้สองค่ะเชี่ยเอาว่ะ นั่นละมาซีโตแล้วอีกสองอีกสองโอ้โห เสียดายนะสองนี่หนูนะคิดว่าน่าจะประมาณหาสิบหาสิบนะคะโอกาสเขา แต่หากเป็นพวกสมหรือว่าตะโพกนี่โอกาสค่อนข้างที่จะหลายกว่าซองเนาะค่ะซองวาะเออถุงวาะออโต้สิบครั้ง โอเค เดี๋ยวปล่อยมันไหลไปเรื่อย ๆ โอ้โหเออแตกหน่อย เออ โอ้โห มาแก้มือเน่ยขอแก้มือเน่ยมา สวย อีกซี่โตค่ะ สวย อีกสอง อีกสองโอ้โห อีกอันเดียวมา ขอลองละ ขอลองละ ขอลองละ เออ นั่นละโอ้โหเชี่ยเอาอ่ะ เข้าว่ะสามพันสองร้อยบาท โอ้โหกว่าสิม้าให้เอดเคไหลไป ไหลไปพี่เสืออ้วนของเขาซูเปอร์เมกาวินค่ะสามพันสองร้อยบาท โอเค ไปขออนุญาตปรับไม่เลยนะคะดันไปรอยนึงได้เลยเนาะสามพัน โอเค เออ เออมือนี้วันอย่างวะ สวย โอ้โห ได้สมค่ะมื่อนี้วันอังคารเป็นบอ เออ เออ เรียบร้อยบ่เขาสภาพ บอกเขาเลยเงาจะจัด มาดิมาดิมาให้เน่โอ้โห เสือนรก สวยในสมเอา 60 บาทค่อยเก็บค่อยใต้ไปนะคะสวย นี่แหละมา บวกหาร้อยโอ้โห ไปค่ะสิบไม่ เออ มาดิ โอ้โห ได้ตะไว้ สวย โอเค ได้สมอย่าวาอย่าวางสั้นสิเถอะเออนั่นละโอ้โหชี้เขาอ่ะเอาเรื่องบวกสามพันบาทอ้าฮ่าได้ปั๊บไหมแล้วเนาะค่ะสี่พันเจ็ดไป ขออนุญาต ดันไม่เล็กกันแล้วกัน ไปเลยค่ะสองร้อยเดี๋ยวฮอนเมื่อนึงเขาปรับอีกเทียนึงนะคะ เป็นสี่ร้อยบาท โอเค เออ โอ้โหก้อนทองมาอีกแล้ว รู้นะว่าน้อน้ำหมานกับก้อนทองอยู่นะ เออขอแบบเฉยๆอะเฉยๆมาเลย มาเลยโอ้โหสภาพโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โห ของวะเนี่ยไปค่ะ เริ่มเงาแล้ว เออ โอ้โหเขาเป็นกากระบาดคือว่าเขาแบบ เก้าช่องเห็นมันแบบจุกๆไปเลยว่ะโอ้โห เออถุงมาโอเค หาพันสามกะยังบ้านได้ไปใส่เนาะค่ะก็ึ้นๆลงๆยื้อได้ย้อนถุงเนาะค่ะ สภาพเออ มาดิเออ โอ้โห แตกนอกเขา่าก็เอาที่ล่ะ เอ็ตเค เอาเรื่องอยู่นะ 6,000 บาทเนาะคะ่ะ ไป กดยุดไม่ 9,800อ่าขออนุญาตปรับใหม่เลยเนาะคะ่ะ400 บาท โอเค ที่จริงนะเขาว่าต้องเป๊ะๆแบบหนูนะ บอกว่าปรับไม่มื่นจะต้องมื่นตลอดอย่างซีว่าต้องอะไรเนาะคะ่ะ ประมาณที่อยู่ในแบบ เก้าพันหนึ่งหมื่นประมาณนี้เนาะหากว่าหาพันกับประมาณสี่พันถึงหาพันประมาณเนี่ย เออ แต่ไม่ตำตำน่ะก็เอาตามสูตรไปเลยก็ได้เนาะค่ะ เพราะว่าไม่ตำตำนี่ค่อนข้างที่สิไตยากเนาะเพราะแบบดันไม่สูงสงเลยเวลาจังหวะมันแตกอะ่ะมันแตกได้ช็อตนี้ไงอะ่ะแล้วมันกำไรหลายเนาะค่ะโอเคโอ้โหก้อนท้องเนี่ยเบิ้งแปดพันบาทเห็นบ่เนี่ยมันดันมา มามื่นคืนอะ่ะสวย ค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงว่ามื้อนี้เป็นอย่างวะเนี่ย ขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะบ่ค่อยดีบันไดมื้อนี้บ่ค่อยประทับใจเอาง่ายๆสภาพ เออก้อนท้องอีกแล้วเฮ้ยก้อนท้องมาดีนะหนูนะ เล่นเนี่ยได้ก้อนท้องแบบรัวๆเลยหมูมา8,240บาทเนาะค่ะ ยังมีเศษมาให้อยู่เนาะสภาพ